สำหรับการแทรกรูปภาพเข้ามาในสไลด์นะครับ ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับ ก็มาดูวิธีแรกนะครับ ก็เป็นการแทรกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับขั้นที่1นนะครับ ก็ไปคลิกที่เมนู insert คลิกแท็บ insert ด้านบนตรงนี้นะครับ คลิกเข้ามา อ่า ในส่วนของกลุ่มคำสั่ง image ตรงนี้นะครับอืมก็เป็นการแทรกรูปภาพเข้ามา อ่าเดี๋ยวมาดูแบบแรกนะครับ ก็คือเป็นการคลิกเลือกรูปจากตัวเครื่องของเรานะครับ คลิกเข้าไป อ่ะก็จะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกรูปนะครับแล้วก็ทำการคลิก เลือกรูปของเรา สมมติจะแทรกรูปนี้ ก็คลิกเลือกรูปที่เราต้องการ เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม insert นะครับ ก็สามารถที่จะปรับขยายรูปของเราได้ ่าวิธีต่อมานะครับก็ สามารถจะแทรก รูปจากตัวอินเทอร์เน็ตนะครับ ในกรณีที่เครื่องของเราทำการออนไลน์อยู่ก็เหมือนเดิมครับ ไปที่ insert จากนั้นเลือก online picture ปุ่มนี้นะครับ คลิกเข้าไป ก็จะขึ้นหน้าจอให้เราทำการ insert รูปเข้ามานะครับ อ่าเราก็สามารถที่จะกดเพื่อค้นหารูป จากนั้นก็กดปุ่มค้นหา โปรแกรมก็จะดึงนะครับรูปมาให้เราสามารถที่จะปรับขนาดเลือกชนิดเลือกสีตามที่เราต้องการนะครับ สมมติจะเอารูปนี้ ก็ทำการคลิกเลือกเข้าไป เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มแทรกด้านล่างตรงนี้ ก็ ปรับขนาดได้เช่นกัน หรือเราจะทำการแทรกภาพ จากการจับภาพหน้าจอของเรา อืม ก็ ทำได้เช่นกันนะครับ ก็ไปที่ insert เหมือนกัน อ่า ก็เลือกเป็น scene shot ตรงนี้ก็คือเป็นการจับภาพหน้าจอ อ่า เราสามารถจะคลิกเพื่อเลือกหน้าต่างโปรแกรมในการแทรกเข้ามา หรือจะเลือกเฉพาะบางส่วนนะครับ สมมติจะใช้ตรงนี้ ตัวโปรแกรมก็จะ แทรกรูปที่เราเลือกจากหน้าจอ เข้ามาให้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็เป็นการแทรกรูปนะครับเข้ามาใช้ประกอบสไลด์ของเรา